ลใครถึงแม้จะเลิกคุยไปเป็นปีหัวใจดวงนี้ก็ยังคงจด จำนึกถึงวันเก่าๆที่เราทั้งสองเคยมีความสุขตั้งแต่ต่อยดันดูลังเท มมันห่วยรังเธอไว้ไม่ได้ทำได้ไม่ได้สุดคือมานั่งร้องไห้ลอยลาเรื่องราวที่เราได้ทำกันได้เลิกกันไปไม่ได้ความทรงจำถึงมันจะลบมันก็ลบไม่ได้ ใจลืมเธอมันคงไม่ง่ายความรู้สึกทำไมชะกระดาษแต่จะหายตัดขาดมันคงไม่ได้ ผมคงจะโง่ที่โดนเธอหลอกยังจำไม่ดีว่าฉันจีบเธอก่อน มีเรื่องที่ยังไม่ได้บอก แต่ว่าเลิกกันไปก็เลยยังไม่ได้ตอบแค่อยากได้เธอนี่ยังอ้อมกอดฉัน ที่เมื่อตอนนี้เธอไม่ยอมกอดนั้น แต่ฉันหวังว่าจะมีสักครั้งสัตว์แมงโคชื่อรักโคชื่อพลังอยากให้เธอเปิดใจฟังเพลงดูอีกสักครั้ง จะได้รู้ว่าฉันคิดกับเธอยังไง ในตอนนั้น